สวัสดีครับผมการเองและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง ช่วงที่เราจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์แล้วก็หาอะไรหนุ่มๆทำกันนะครับไปเริ่มกันเลย อยากลองให้พี่การเลียติ่งหูตัวเองหน่อยฮะ เลียหูตัวเองเหรอ ไม่ยากต่อไปที่ปลูกแอปเปิลที่ขนตาให้ดูหน่อยสิครับทำยังไงวะ ปลูกยังไงวะน้องนี่ครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนผมเลยครับ แอปเปิลเขียวครับ เออ เออโอ๊ยแซ่ไป พี่ช่วยทำคลิปสอนฟิสิกส์เรื่องซิมเพิลฮาร์โมนิกเลยครับ ผมปลงมากเลย ได้ครับ พูดถึงเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับ คำว่าซิมเพิลเนี่ยเป็นคำ adjective นะครับ ซึ่งแปลว่าพื้นฐานทั่วไปครับ ส่วนคำว่าฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับ แปลว่าเสียงประสานครับ เป็นคำนามครับ เมื่อคำ adjective มารวมกับคำนามนะครับ simple harmonic จึงแปลว่าเสียงประสานขั้นพื้นฐานครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น noun phrase ครับ อะไรนะ วิชาฟิสิกส์เหรอต่อไป พี่อย่ามองกล้องบ่อยได้ไหมผมวันไหวมองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำต่อไป พี่การลองเอาคำที่ใช้ในโลกโซเชียลมาใช้ในชีวิตจริงให้ดู พี่การลองเอาคำที่ใช้ในโลกโซเชียลมาใช้ในชีวิตจริงให้ดูหน่อย สวัสดีเครวันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้คำในโซเชียลกับชีวิตจริงดูนะเครอีกอีกคุกคิดฟุ้งฟิ้งมากน้อยกว่า 3 ยกกำลังอันเดอร์สกอร์ยกกำลังเซมิโคลอนดีโคลอนวงเล็บปิดวงเล็บปิดวงเล็บปิดวงเล็บปิดวงต่อไป คลิปหน้าลองเปลี่ยนจากสวัสดีครับผมการเองเป็นอย่างอื่น สวัสดีชาว YouTube ชื่อการ โอเคป่ะเข้าใจรู้จักไว้จักกันนะ รู้จักแมวกูด้วยนี่ ชื่อลายเราอะชื่อลายตอบหน่อย เฮ้ยต่อไปฟรีรันนิ่งให้ดูทีครับพี่ คำเตือนฟรีรันนิ่งเป็นกีฬาที่อันตราย ห้ามนำไปลอกเลียนแบบหรือทำตามเป็นอันขาด เพราะมันอันตราย โอเค ต่อไป 5 ครั้งได้ไหมครับ ได้ดิอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปเกินแล้วนี่ เอาใหม่แล้วกันอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อไปอาต่อ เกินเหรอ เอาใหม่อาต่อไปอาต่อไป อยากให้พี่เอากล้วยยัดตูดตัวเอง ขออะไรแต่ละอย่างเนี่ย เคยคิดไหม คิดก่อนขอกันบ้างไหมฮะ ได้แต่มองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่ส่งใจไปต่อไปที่กินวาซาบิกับเป๊ปซี่ให้ดูหน่อย เอออันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกัน เขาบอกว่ากินวาซาบิกับเป๊ปซี่มันจะทำให้มันหวานใช่ไหม มันไม่ขึ้นหัวใช่ไหม มีคนรีเควสมานะครับว่าให้ผมกินวาซาบิกับโค้กนะฮะเอานะ แรงมากเลยนะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเอาอีก เอาอีก มันจะตายไหมเนี่ย กินไปซะเยอะเลยไอ้ควาย สมน้ำหน้ามันเนอนดูหน้ามันหมายมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอยากพูดอยากพูดอะไรกับน้องคนนั้นไหมครับ ที่บอกให้พี่ให้ให้ให้ไกลเกิน กิโลกรัมเท่านั้นนี้สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกสบายมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบอลได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่มีทีวีผ่านหน้าจอในหน้า